ทุเรียนถ้ำเสือกินได้ไหมกินได้เลย กินได้เลยว่าอันนี้นิ่มไปยังเลืแบบไม่นิ่มนี่ปูกแล้วเนี่ย อันนี้จริงกินได้เลยเนี่ยไม่ได้เลยมีลูกเดียว จ่างนี้เนี่ยลูกเดียวคืออะไรเป็นีออะไอ่ะนี่นี่เอาไอ้พวกนี้ชนิดด้วยอันไหนที่สุกเนี่ยเนี่ยสุกนี่ก็สุกเอาอันนี้มาสุกเกินเนี่ยปิงอยู่แล้วหอนเอแบบกินอยู่เลย พรุ่งนี้ค่ะแบบนี้ไม่มีใครแกะมีลูกเดียวกินมันลูกเดียวอะไรแล้วก็นี่ กินวนนี้มันกรอบนอกนุ่มในไหมหรือดิบเลยดิบเลยค่ะันนี้อันนี้ม่กินเอาอันนั้นได้ไหมอันนี้ชะนีอะไรนะ ชะนีไข่ อันนี้ช่างเลยเน่ยมเป็นแบบนี้ทางนั้นให้ชิมให้ชิมชแกชอันนี้อันนี้ชนีไข่ดูซิรสชาติเป็นไงชะนีไข่ อร่อยมากเลยเกิดอร่อยกัหมอนทงมันมันอร่อยคนละแบบที่คุกิน